Lazada ถือเป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มสำหรับการช้อปปิ้ง และขายสินค้าออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ เวียดนามและไทย ให้การสนับสนุนผู้ค้าออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ และแบรนด์สินค้ามากกว่า3,000แบรนด์ให้บริการแก่ผู้บริโภคทั่วทั้งภูมิภาค ทั้งยังให้การสนับสนุนด้านการจัดทำกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม พร้อมข้อมูลและโซลูชันการให้บริการ ด้วยรายการสินค้าจากหลายประเภท หลายหมวดหมู่ มีรูปแบบการชำระเงินที่หลากหลาย รวมถึงการเก็บเงิน ปลายทาง ศูนย์บริการลูกค้าแบบครบวงจร และอำนวยความสะดวกในการส่งคืนสินค้าผ่านเครือข่ายพันธมิตร ก่อนหน้านี้ Lazada มีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่ 3.5%จนถึง 12%แต่ในปัจจุบันไม่มีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นแล้ว ไม่มีค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมแรกเข้า การส่งสินค้า สะดวกรวดเร็วและที่สำคัญ ผู้ขายสามารถลงขายสินค้าได้ง่ายๆ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Seller Center และมีขั้นตอนวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพียงแต่สมัครลงทะเบียนเป็นผู้ขาย กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม พร้อมกับแนบเอกสาร เมื่อขั้นตอนการสมัครเสร็จสิ้น สามารถลงรายการสินค้าพร้อมขายสินค้าได้ทันที โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ขายร่วมกับ Lazada ผู้สมัครสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้จาก www.lazada.co.th หรือ sellercenter.lazada.co.th นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงได้จากแอปพลิเคชัน Lazada Seller Center ก็ได้ ณ ที่นี้ผู้สอนจะแนะนำการสมัครเป็นผู้ขาย โดยใช้เครื่อง PC ผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เข้าสู่เว็บไซต์ lazada.co.th แล้วคลิกที่ลิงก์ขายสินค้ากับ Lazada คลิกสมัครเป็นผู้ขายวันนี้ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม เว็บไซต์จะให้ผู้สมัครยืนยันการสมัครด้วยการ Verify Code หรือยืนยันตัวตนจากเบอร์โทรศัพท์ที่กรอก ในขั้นตอนการสมัครไว้ด้วย เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จคลิกที่ ลงทะเบียน การลงชื่อเข้าใช้ เมื่อสมัครเสร็จระบบจะให้ผู้ใช้บริการลงชื่อเข้าใช้ ผู้สมัครสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ผ่าน 2 ช่องทางได้แก่ คลิกที่เมนูลงชื่อเข้าใช้ด้านบน หรือเลื่อนสกอร์บาร์ ลงมาแล้วคลิกที่เข้าสู่ระบบ Seller Center เข้าสู่ระบบได้ 2 วิธีได้แก่ เข้าสู่ระบบโดยอีเมล และเข้าสู่ระบบโดยเบอร์โทรศัพท์ โดยกรอกชื่อผู้ใช้ที่เป็นอีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ และกรอกรหัสผ่าน แล้วคลิกเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่ระบบ ภายในระบบจะให้จัดการข้อมูลเบื้องต้น 3 รายการได้แก่ การจัดการที่อยู่ การลงรายการสินค้า และยืนยันบัญชี สามารถเลือกจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนหลังได้ตามสะดวก การจัดการที่อยู่ โดยการกรอกที่อยู่คลังสินค้า ที่อยู่บริษัท และที่อยู่อีเมล เริ่มจากการกรอกที่อยู่คลังสินค้า โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ถัดมาจะเป็นการกรอกที่อยู่บริษัท หากที่อยู่บริษัทเป็นที่อยู่เดียวกันกับคลังสินค้า สามารถคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม เช่นเดียวกันกับที่อยู่คลังสินค้า และกรอกที่อยู่อีเมล หากที่อยู่อีเมลเป็นที่อยู่เดียวกันกับตอนสมัคร ก็คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม เช่นเดียวกันกับที่อยู่คลังสินค้า ทั้งนี้เพื่อไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำอีกรอบ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ คลิกที่ยืนยัน เมื่อยืนยันข้อมูล ระบบจะแจ้งที่อยู่ของท่านได้ถูกตรวจสอบแล้ว และมีปุ่มให้เลือกว่าจะกลับไปที่แดชบอร์ดเพื่อกลับไปหน้าแรกเหมือนเดิม หรือจะเลือกลงรายการสินค้าของท่าน ขั้นตอนนี้ เราจะคลิกเลือก ลงรายการสินค้าของท่าน เพื่อลงรายการสินค้าต่อไป